นักปฏิบัติธรรมอย่ามองเห็นแค่ความเจริญ แต่จะมองเห็นความเสื่อมของโลกใบนี้ด้วย ไม่มีอะไรเจริญถาวร ไม่มีอะไรเสื่อมถาวรล้วนขึ้นขึ้นลงลงแม้แต่ธรรมะที่เราอาศัยปฏิบัติก็ตาม ก็ไม่ได้เจริญตลอดและก็ไม่ได้เสื่อมตลอด เป็นตภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เราจะไปหาความเจริญอะไรในธรรมนี้ และจะไปหาความเสื่อมอะไรในธรรมนี้ เพราะความเจริญและความเสื่อมของธรรมนั้น มันคือธรรมชาติ ความเป็นปกติของธรรม ความเป็นปกติของธรรมชาติ ไม่มีอะไรเลยที่มันผิดปกติ แต่สิ่งที่เราว่ามันผิดปกติก็คือตัณหาของเราทั้งๆทที่ธรรมชาติทุกตัวธรรมชาติ เขาแสดงตัวแบบตรงๆเป็นปกติอยู่แล้ว สิ่งที่เราควรจะเข้าถึง เข้าถึงความเป็นปกติ ในตัวเรามันมีอะไรบ้างที่ปกติ มันปกติทั้งหมดไม่ผิดปกติเลย รู้ก็เป็นรู้อย่างปกติ กายก็มีอาการที่มันปกติของมัน ไม่ว่าจะเป็นเวทนาหรือความรู้สึกต่างๆ ความเคลื่อนไหวต่างๆ มันเป็นปกติของกาย แต่รู้ก็เป็นปกติในตัวมันเองในโลกนี้มันมีแต่ความเสื่อมโทรมสังขารร่างกาย มีแต่ความเสื่อมโทรมเปลี่ยนไปตลอดเวลา ไม่ว่าจะขี่ยุคขี่สมัยก็ตาม เป็นอย่างนี้มาแล้ว ชั่วกับชั่วกัน โลกใบนี้ มันคือความว่าง ว่างเปล่า เกิดขึ้นมา จากลูกอุกาบาตและหล่อหลอมตัวจนเย็นขึ้น หมุนตัวอยู่ในจักรวาล จนได้เกิดความชื้นเกิดขึ้น จึงได้มีต้นไม้เกิดขึ้น ได้มีความสดชื่นอยู่ นั่นแหละเราสัตว์ทั้งหลายที่ได้ลงมาเกิดกัน เดิมโลกนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตเลย ไม่มีวิญญาณ แต่การเกิดของโลกใบนี้ จึงทำให้พวกที่อยาก ขยายอาณาเขตพื้นที่ก็คือพวกดวงจิต ที่ก็บอกว่าพรมสร้างโรคไม่ผิด ครั้งแรกก็มีพวกพรมนะ่ะ ลงมาเกิด ก็คือไม่ได้มาเกิดนะลงมาโตทีเดียวทันทีเลยลงมาในรูปของกายทิพย์กายละเอียด แต่เพราะว่าเห็นธรรมชาติของโลกใบนี้มีง้วนดิน ซึ่งหอมหวน เปรียบเสมือนกับเนย พวกกายทิพย์ต่างๆนั้นก็เลยไปกินหยิบ ง้วนดินมากินจะเกิดความอร็ดอร่อยขึ้น จึงเป็นที่นิยมกัน จุดพวกกายที่ย์หันไปกินง้วนดินกันหมด ด้วยการที่กินง้วนดินคือธรรมชาติของโลกใบนี้ จึงทำให้ร่างกายเขาหยาบก้านลง จากกายทิพย์ก็กลายไปกายหยาบขึ้น เริ่มแบ่งสภาวะต่าง ๆ ก็คือมีความชอบไม่ชอบในธรรมชาติของกรรมคุณนั้น นั่นจึงได้กลายพันธุ์มาเป็น มนุษย์และเชื้อชาติต่างๆ รวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วย เป็นพันธุกรรมต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นในโลก เดิมโลกนี้ก็มีแต่ความว่างเปล่า ไม่ได้มีอะไรเลย มาจากไหน มาจากอากาศธาตุ นั้นโลกนี้ก็มาจากอากาศธาตุและก่อตัวเป็นธาตุทั้งสี่เป็นโลก ใบนี้ขึ้นมา แล้วผู้ที่มาเกิดก็มาจากอะไร มาจากวิญญาณ วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุที่มีกายละเอียด เมื่อมาเกิดกับโลกใบนี้จึงได้สลากกายละเอียดจนกลายเป็นกายหยาบขึ้นมาเนี่ยนะการเกิดของดวงวิญญาณธาตุเป็นอย่างนี้มาแล้วจนถึงยุคเราป่านนี้ บ้านเมือง ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็เสื่อมโทรมหมด แม้แต่ยุคที่พระองค์ทรง ทรงประชนอยู่ก็รุ่งเรืองมหาศาลเมืองสาวัตถี ที่เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง มีเศรษฐีมากมายก็บดีมากมายตุกวันนี้ไม่เหลืออะไรเลย สมัยที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ พระองค์ก็เสด็จโปรดไปทาง ทุกที่ในภูมิภาค จนเวลาสุดท้ายก่อน ที่ท่านจะดับขัน ท่านไม่เลือกที่จะไปดับขันที่เมืองที่เจริญรุ่งเรือง แต่ท่านเลือกไปที่เมืองกุสินารา ทั้งๆในเมือง กุสินาราสมัยนั้นไม่มีอะไรเลย เป็น ชนบทธรรมดาพระอนนทูลถาม ว่าทำไมพระองค์ไม่ดับขันที่ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้ว แต่พระองค์ทรงเลือกมานี่เพราะเหตุใดท่านบอกอานนท์กุสินารานี้เคยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มาก่อน เจริญรุ่งเรืองมากมายมหาศาล เทียบเท่ากับพาราณสี เมืองนี้ชื่อว่ากุสาวดีเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นกุสินาราอันนั้นไม่ว่าที่ไหนก็ตาม ล้วนมีความเจริญรุ่งเรืองหมดแล้ว แล้วก็เสื่อมลงเป็นธรรมดา นั้นทรงทรงเห็นว่า โลกใบนี้ มันไม่มีอะไรเลย เกิดมา ตั้งอยู่และดับไปดังนั้นทุกๆชีวิตที่เกิดมาในโลกใบนี้ก็แสวงหา สิ่งต่างๆ เพื่อจะสร้างอาณาจักรของโลกใบนี้ทำทุกอย่างเพื่อจะได้มีอาณาจักรเกิดขึ้น และพ่ออาณาจักรนั่นเองจึงสร้างภพสร้างชาติ เพราะอาณาจักรเนี่ยเป็นเรื่องของภพแต่ในทางธรรมนั้นพระองค์ทรงให้ทำลายอาณาจักร ของโลกใบนี้ทำลายสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่น ของโลกใบนี้ให้หมดสิน้น นั่นเป็นการคว่ำวัฏจักร วิญญาณธาตุที่มันเคยล่องลอยเวียนว่ายแต่เกิดก็จะหมดจบลงตรงจุดนั้น เพื่อเข้าสู่กระแสนิพพาน นั้นพระองค์ทรงเห็นความเสื่อมและความเจริญ อยู่ตลอดเวลา นักปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน อย่ามองเห็นแค่ความเจริญ แต่จะมองเห็นความเสื่อมของโลกใบนี้ด้วย ไม่มีอะไรเจริญถาวร ไม่มีอะไรเสื่อมถาวรล้วนขึ้นขึ้นลงลง แม้แต่ธรรมะที่เราอาศัยปฏิบัติก็ตาม ก็ไม่ได้เจริญตลอด และก็ไม่ได้เสื่อมตลอด เป็นตภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เราจะไปหาความเจริญอะไรในธรรมนี้และจะไปหาความเสื่อมอะไรในธรรมนี้ เพราะความเจริญและความเสื่อมของธรรมนั้น มันคือธรรมชาติอันนั้นสรุปแล้วเราปฏิบัติแล้ว เราจะไม่ได้อะไรเลย เพราะไม่มีอะไรให้เอาอันสิ่งที่เราหวังว่าจะได้นู่นได้นี่ เป็นเรื่องของโลกทั้งหมด แต่เรื่องของโลกทั้งหมดก็คืออาณาจักรนั่นเอง นั้นทุกอย่างเราสมมติขึ้นมาเองทั้งหมดว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่ เป็นประเทศไทย เป็นประเทศโน้นประเทศนี้ จริงๆนะก็คือ โลกดีๆ นั่นเอง ที่รวมตัวมาจากธาตุทั้งสี่ ซึ่งมาจากอากาศธาตุวิญญาณธาตุของเราเนี่ยที่หลงโง่มาเกิด ท่านั้นการทำลายสิ่งที่วิญญาณธาตุมาใส่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ วิญญาณธาตุนี้ก็จะจบ พบจบชาติลง ในชาตินี้นั่นเอง นั้นการปฏิบัติที่ผมถ่ายทอดทั้งวิธีต่างๆนั้นล้วนมุ่งหมายก็เพื่อการหลุดพ้นทั้งสิ้น การหลุดพ้นนั้นไม่หลุดพ้นอะไร ก็หลุดพ้นจากโลกที่เป็นวัฏจักรนี่เอง เป็นการคว่ำอาณาจักร เพื่อข้ามสู่สังทวัตที่มันหมดสิ้นไปจะเหลือแบบพระนิพพาน ไม่เหลืออะไรเลยนั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติ ภายนอกไม่ได้มีอะไรจีรังยั่งยืน มีแต่ความเสื่อมโทรมจงปฏิบัติ และเล่งหาค้นคว้าความจริง อยู่กับกายเดียว อยู่กับรู้เดียวเนี่ย มันจบตรงนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหน เพียงแค่เราเฝ้ากายเดียวไว้ อาการที่มันขยับออกไปดับเลี่ยวออกไปมันเห็นหมด สู่ไทยขยับ เข้าขยับออก ยื้อไปยื้อมาสังขารก็เต็มไปด้วยสมุทัยขยับเข้าขยับออก แต่กายไม่ได้ขยับ รู้ไม่ได้ขยับรู้นิ่งกายนิ่งนั่นทุกอย่าง มันเกิดขึ้นจากกายทั้งหมดหากเรามาทำลายความยึดมั่นถือมั่นในกายแล้ว อาการของใจที่มันออกมาจากกาย มันไม่มีความหมายเลย